เรียกว่าไทยแหลมทองสุดจะหวงแหนทินที่เคยครองขอสู้ตายใครลองเชื่อเชือนไปคงไตรรงบ่งถึงความสำคัญต่างสุขสันอยู่ตามประสา sing, die, die, klang. Oh. 怎样？